practice some more ed, id sounds. It's a small group of verbs. Most verbs end in different letters. But this group of verbs that ends in t or d is quite small. But the pronunciation of ed is stronger. Let's practice. Me twice, you once. started started ended ended the next one we're going to three syllables surrounded surrounded printed, printed. Last one, posted, posted. As you can see, all of those verbs end in T or D. Start, T, final consonant. End, D, final consonant. This small group of verbs needs a strong ED pronunciation for clear, correct speech. สำหรับ ED sounds นะคะ เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่าลืมว่ารูปแบบคำที่ลงท้ายด้วย ED นะคะ จะสื่อให้เรารู้ถึงการกระทำในอดีตค่ะ จึงมีความสำคัญมาก ถ้าเราไม่ออกเสียง ED ที่ท้ายคำความหมายที่เข้าใจจะไม่สมบูรณ์นะคะ ครูยกตัวอย่างประโยคนะคะ ที่ play football play เราไม่รู้เลยว่าเล่นตอนไหน เล่นปัจจุบัน หรือเล่นในอดีต ถ้าเราบอก plays the s เรารู้แล้ว he plays football เรารู้แล้วเขาเล่นเป็นปัจจุบัน เป็นประจำสม่ำเสมอ เพราะเราเติม s เพราะว่า he เนี่ยเป็นเอกพจน์ กริยาเลยเติม s แต่ถ้าเราบอกว่า he played football แปลว่าเขาเล่นไปแล้ว เราจะเข้าใจเลยนะคะ การเติม ed ในครั้งนี้บอกถึงความเป็นอดีตนั่นเองนะคะ วิธีการออกเสียงจะมีด้วยกัน3เสียงจำได้ไหมคะ เสียง d ตัว d ออกเสียงเป็น t คือตัว t แล้วก็ออกเสียงเป็น it id นั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ play เติม ed เป็น played stop พอเติม ed ก็จะเป็น stopped need เติม ed เป็น needed 3เสียงนี้จะมีวิธีการออกเสียงที่แตกต่างกัน ตามตัวลงท้ายนะคะ ฝึกบ่อยๆค่ะ จะได้จำได้